พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียงประเทศไทย ผู้พิการทางการได้ยินต้องพึ่งพาล่ามภาษามือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูด แต่ภาษามือมีคำศัพท์บัญญัติไว้ไม่ถึง 10,000คำการอธิบายศัพท์ใหม่ๆ จึงมีความยาก โดยเฉพาะในรายการสดที่ต้องแปลให้ทันกับเสียงพูดทำให้เก็บความได้ไม่ครบ นักวิจัยไทยจึงได้นำเทคโนโลยีที่จัดการข้อมูลเสียงให้ขึ้นเป็นคำบรรยายมาช่วยอำนวยความสะดวกครับ Real Time Captioning คือระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เป็นนวัตกรรมที่สวทช พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยิน และผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเสียงพูดได้ด้วยการอ่าน แทนการฟังเสียง โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อให้ถอดเสียงเป็นข้อความได้รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อความสูงตามข้อกำหนดของกสทช ปัจจุบันมีการนำระบบ Real Time Captioning ไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้ว เช่น งานถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบค และการร่วมเป็นผู้ช่วยสอนในห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช